รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ชุมมาร้อยบาทชวนนะครับ ผมมาไม่รอช้าจัดผีเจอแมงไปเลย วันนี้อยู่กับเกมค็อกเทลไนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนมาใจกันสักหน่อยนี่ยังมาถึงก็วายการันติกามแตกไปเลยสวยงามอารามแท้ดีขรัหผมาดีว่ามาดีว่ามาถึงก็แตกดีเลยเว้ยวันนี้ทุนมา 500 บาทนะมานะจัดเบ็ด 5 ไปนะครับผมวันนี้เรามาแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องล้างกงล้างกาอะไรทั้งนั้นอะ ลองแบบลองแบบไม่ล้างกาวดูนะมันจะแตกให้ผมหรือเปล่านะครับ นี่แล้ววานมาการันตีการแตกอีกแล้วดอกนี้สวยงามอารามแท้ครับผมไปลุยกันต่อไหลๆไปด้วยไม่ไหลนี่หว่า ผมนึกว่าตัวเดียวกันแม่งขายกันเลย แก้วเมื่อกี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันก่อนเหมือนเดิมด้วยนะครับ เมื่อละวายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วจัดไปดีเออมาดีครับผมมาดีนะ สวยอยู่ จะสเปนสุดท้ายแล้วเว้ย โอ้โหแตหมดโอ้โหแตหมดกอกซะก่อน มันเบาเกิน มันเบาเกินเพื่อน แต่โหสิบเก้าบาทกูซื้อไปสามร้อยเช็ดโคก อะไรวะเนี่ย ลงเลยผมลงเลยขออนุญาตจัดเบ็ดสองพอแล้วกันนะ จัดยัดกันต่อเลยแล้วกัน วันนี้เรามาแบบสายยัดนั้นเกตเตอร์ห้าตัวสวยงามสิบสองจะเป็นยาวๆ ไปครับผมจัดไป มามามามาขอแบบเต็มคาราเบลหน่อยได้ป่าวสวยวายการันตีการแตกมาอีกแล้วเออโหแล้วแม่ง ผมโคตรชอบเกมนี้ตรงนี้วายแม่งเข้าดีอย่างเงี้ยโอ้โหสเก็ตเตอร์สามตัวเมื่อกี้ก้อนใหญ่ก็โตสี่สามบาทสเก็ตเตอร์สามตัวขาดตัวหนึ่งจะได้เข้าฟรีในฟรีแล้วนะเสียดายว่ะเสียดายว่ะแล้วรูวายการนะตีการแต่งมาอีกแล้วครับผมสวยนะถามแพ้แล้วตะลึงก็ไปไงต่อหลายๆไม่หลายๆไหมเอโอ้โหเอมาเต็มกราฟเลยแต่ว่าไม่มีช่องแรกๆเลยนะสิบเต็มกราฟผมดอกนี้แล้วไปไงต่อไหลๆไปที่เคเคด้วยดิครับเคด้วยมาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เบ็ดสองเอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเล่นไปฮะาสปินสุดท้ายเพื่อนว่าไง อีก5สปินสุดท้าย เอ้ยเหลือ3สปินแล้วโหลเอ้ยอย่างนี้ไม่สวยแล้วอย่างนี้ไม่สวยแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งหมดเดี๋ยวสปินสุดท้ายแล้วเพื่อนว่าไงอะไรวะหน้าเหมือนจะมาดี เหมือนจะมาดีแต่ก็เจ๊งเฉยเลย70บาทเช็ดโคกก็ซื้อไป150 อะไรวะเนี่ยพอเลยเบ็ดหนึ่งพอเลยครับผมไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงจัดฟีเจอร์กันต่อแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมนะมา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 วายช่องสามาอีกแล้วแล้ววายช่องสองไม่เคยทำให้เราผิดหวังอีกแล้วเชื่อผม เชื่อผมโอ้โหอะไรวะนี่กูโมไว้ซะเยอะมึงทำให้กูผิดหวังเฉยเลย เพื่อนเกินไปหักหน้ากันเกินแล้ววายการันตีกันแต่แบบนี้ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับการันตีกันแตกนะครับผมไหวอยู่เอาหน่อยเบ็ดหนึ่งยาอย่าทำให้พี่ผิดหวังตัวคูณไปคูณ10กว่าแล้วนะเพื่อนจังหวะนี้นะต่อเป็นสุดท้ายอีกแล้วผม โอ้โหหมดกล้องอีกแล้วอะไรวะเอาหน่อยดีวะสูขาดทุนทุกดอกเลยนะวันนี้ไม่ได้ล้างกาวแล้วไม่ขาดทุนทุกดอกเลยว่ะไป ยันเป็ดห้าแม่งเลยไม่ไหวแล้วลองกดนอกฟรีดูนะเผื่อนอกฟรีมันจะแตกดิบแตกดีนะครับ ผมลองดูเต็มคราฟอยู่ดอกนี้ แต่ก็แตกเบาอยู่ดีวะเอาหน่อยดีวะเพื่อนกูเชื่อกูเชื่อมึงยังทำได้เว้ยคอกเทลคอกเทลนี่ไงการันตีกันแตกไปดอกนี้เอาเรื่องมาไงต่อหลายๆไม้ไม่ไหลวะ อย่าได้แบบไหลๆอะเพื่อนไหลๆหน่อยได้ไหมโหลนี่วายการันตีการแตะมาอีกแล้ว ดอกนี้ได้ อยู่ครับผมไปแต่มันไม่ไหลแล้วเพื่อนแม่งไหลยากไหลเย็นเลยเกินไหลยากไหลเย็นแล้ววายช่องสองไปทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไงเออมาดิครับก็มาดิครับผมเรื่อยๆนะไปเรื่อย ๆไป เผื่อเกมมันจะพงจะพลิกอะไรอย่างนี้แล้ววายช่องสองมาตอนอย่างนี้ก็สวยงามดิครับไปเพื่อน ต้องงั้นนี่ ต้องงั้นดีต้องงั้นดี ลุยเบ็ดสิบกันต่อเลยนะเผื่อมันจะพลิกเกมนะผมเน้นพลิกเกมนะผมจังหวะนี้นะไม่ไหวแล้วเริ่มเดือดแล้วไงเริ่มจะเดือดแล้วไงฮึบได้อยู่ไว้ช่องสามมาสวยหลายๆไปเพื่อนหลายๆไปอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับนะโอ้โหแล้วไว้ช่องสองมาต่อสวยงามแล้วไว้ช่องสามมาต่อว่ายังไงหลายๆไหมเรียบร้อยหลายๆไหมอะไรแล้วหมดตูดแล้วเช็ดโคกเออ